ช่วงนี้ใครได้รับข้อความแปลก ๆ ส่งเข้ามาหาทาง iPhone บ้างไหมครับ จะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็การป้องกันได้อย่างไรบ้าง ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการนั้นให้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ หลายคนพบว่ามี SMS ส่งเข้ามานะครับเป็น SMS ที่แจ้งข้อความเป็นประมาณว่าอย่างนี้นะครับ ที่ผมได้รับนะครับเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมานะครับ ข้อความที่ส่งมาจะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้ ส่งมาเข้าทางมา iMessage หรือทาง SMS ก็แล้วแต่นะครับ ในกล่องของข้อความจะเป็นในลักษณะนี้ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรที่อยู่ของอีเมลที่ส่งมาจะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีรูปมาด้วย บางคนเอาไปโยงกับการเช็คอินของไทยชนะ ซึ่งต้องบอกว่าผมอ่ะได้รับ SMS นี้ก่อนที่ผมจะไปเช็คอินด้วย QR ของไทยชนะ ดังนั้นผมมองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันสำหรับ SMS ที่ได้มาตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจากสแปม ซึ่งเราไม่รู้ว่าพวกนั้นน่ะเขาไปซื้อฐานข้อมูลเบอร์โทรของเราจากทางฝั่งไหน บางทีเราเอาข้อมูลไปไว้กับทางธนาคาร หรือไว้กับทางเว็บไซต์ สักแห่งหนึ่งหรือตามโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามแต่นะครับ เพราะว่าเขาอาจจะมีการเอาข้อมูลเหล่านั้นไปขายได้ เราก็มีโอกาสที่จะได้รับ SMS สแปมเหล่านี้ ถ้าได้รับ SMS แบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับให้เราแตะไปที่มุมบนครับรูปรายชื่อที่จะเขียนว่า three people หรือว่า 3 บุคคลนะฮะก็เลือกไปที่ info นะครับที่เป็นไอคอนตัว i หลังจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่อีเมลของคนส่งนะครับแท็บไปที่ลูกศรสามเหลี่ยม แล้วหลังจากนั้นข้างล่างสุดครับให้เลือก block this caller นะครับแล้วก็เลือก block contact คือเราจะปิดกั้น พื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้อีเมลเหล่านี้ทำการส่งข้อมูลมาหาเราได้อีกนะครับคนแรกทำไปแล้ว อันที่2ครับทำเหมือนกัน เลือกไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมบล็อกดิสคอลเลอร์แล้วก็ล่างสุดเลือกบล็อกคอนแทคนะครับนั่นหมายความว่าเราจะทำการบล็อกการติดต่อจาก 2 คนนี้เป็นที่เรียบร้อย ให้กดดันนะครับหรือว่าเสร็จสิ้น แล้วก็เลือกไปที่รีพอร์ตจังอีกทีหนึ่งนะครับข้างล่างสุดก็ีลีทแอนด์รีพอร์ตจัง ข้อมูลนั้นก็จะหายไปนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหา เวลาที่เราได้รับ SMS ไม่ใช่เฉพาะเพียง SMS แบบเมื่อกี้นะครับ อันอื่นๆก็ได้ ถ้าเราพบว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นมีลักษณะแบบกวนใจนะครับ เราต้องการที่จะทำการบล็อกเพื่อไม่ให้เบอร์เหล่านั้นอีเมล เหล่านั้น ส่งข้อความมาหาเราอีก เราก็ทำวิธีการแบบเดียวกันได้เลยนะครับ และนี่ก็คือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหากับข้อความขยะที่ส่งข้อมูลมาหาเรานะครับ วิธีการก็แค่บล็อกรายชื่อที่อยู่ของผู้ติดต่อที่ส่งมาหา แล้วก็รีพอร์ตไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดในอนาคต ถ้าทราบวิธีการแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe พร้อมกับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่า เราทำตามแล้วเป็นยังไงบ้างผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go